สิบทีไม่มาเลยก็ดอกซื้อก็ไม่ไม่พอนะ ไปไปซื้อพีเจอร์อีกโอ้สแคปเตอร์มาห้าตัวนะท่านผู้ชมโอ้ยฟีสเปนโบกอีกเท่าไหร่ครับโบกไปสิบสามคูณสองนะท่านผู้ชมไปครับ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 ก็มาลองดูนะครับท่านผู้ชม15 บาท จะเป็นยังไงนะฮะท่านผู้ชมผมขอกดหมุนเลลอดดอกดีกว่านะต้งกดระโบกด ให้หมุนเองอาจจะเร็วนะฮะท่านผู้ชมนะอาจจะแบบน่าจะโดนชุดใหญ่เลยนะท่านผู้ชม อาจจะหมดได้นะค่อยๆไปดีกว่าผมว่าเสียวเหมือนวันนี้อยากจะทำคอนเทนต์ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะฮะท่านผู้ชมนะเออไปไปไปเอามาถึงก็มาแล้วนะท่านผู้ชมเป็น ผมว่าน่าจะเป็น เขาเรียกว่าอะไรอะนิมิต เอ้า นิมิตหมายที่ดีนะฮะท่านผู้ชมอุ้ยสิบบาท ท่านผู้ชมเอ้ยดูเอคอมโบอย่างนี้กับเบ็ดน้อยๆโอ้โหอีกร้อยไปบาท ท่านผู้ชมแม่งแตกจัดเลย ท่านผู้ชมมาถึงร้อยสามสิบห้าบาทเอ้ย มีเงินทุนแล้วนี่เนี่ยท่านผู้ชมเอ้ย ไปครับ ค่อยๆไปนะฮะ ค่อยๆไปนะครับ เป็นบาทโคตรเอานะท่านผู้ชมใครมีประสบการณ์อย่างนี้แบบแตกกับเบ็ดน้อยๆแตกเท่าไหร่มาคอมเมนต์ใต้ล่างวิดีโอให้ผมได้เลยผมอยากรู้นะท่านผู้ชมนะประสบการณ์คุณน้อยนะแล้วแตกหนักไปครับโอ้ยตอนนี้ร้อยหกสิบหกบาทแล้วขึ้นมาได้หลักหลายเท่าตัวเลยนะท่านผู้ชมนะเออก็วันนี้ผมถ้าบวกเนี่ยผมไม่ได้กะเอาบวกเยอะนะท่านผู้ชมนะ เอาให้แบบมีห้าหนุ่มอะไรเงี้ยพอแล้วนะครับ โอแล้วดูอีกเต็มแผงโอ้โห แม่งแตกดีจัดกับเป็นบาทนะท่านผู้ชม แต่ค่าเงินอัตราการจ่ายอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับ แล้วแต่เบ็ดเรานะฮะท่านผู้ชมนะ ถ้าเรา ไล่เบ็ดขึ้นไปเนี่ยเอาสองบาทเนี่ย ก็อัตราการจ่ายเงินก็อาจจะมากกว่าหนึ่งบาทแน่นอนครับ เออผมขอเบ็ดสามบาทบ้างนะสิบทีนะอันนี้เราเปิดเทอร์โมเปิดหมุนออโต้ได้แล้วนะฮะท่านผู้ชมนะ เพราะเงินคนมันเริ่ม เริ่มเยอะแล้วแหละไปครับ ค่อยๆ ไล่ไปนะครับทุกชมใจเย็นเย็นอย่าเพิ่งไปดไปใจร้อนกับมันเลย เกมสล็อตใจร้อน เจ๊งนะฮะท่านผู้ชมใจร้อนเจ๊งนะแล้วช็อตนี้เต็มกระดานเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาท ก็ดูเข้าไปท่านผู้ชมเอ้ยเอ้ยเอาเงินทุนมาสิบห้าบาทนะฮะ แต่ขนาดนี้ ทุกครั้งเนี่ยครับ เป็นนี้ทุกครั้งผมจะเอาเงินทุนมาน้อยๆ แล้วนะท่านผู้ชมนะถ้าแตกดีขนาดนี้เนี่ยครับ เออ ไปครับ ยดูโคตรมันนะท่านผู้ชมดูมาอย่างต่อเนื่องอย่างกับพายุไฟนะฮะท่านผู้ชมนะโอ้ทังเดียวสี่ร้อยแล้วนะถึงเวลาเพิ่มเบ็ดกันแล้วนะถึงเวลาเพิ่มเบ็ดกันแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะพอพอพอพอไปห้าบาทบ้างนะฮะสิบทีค่อยค่อยไล่ค่อยยไล่นะฮะโก็เพิ่มเบ็ดมานะมึงโดด เอาดูดเอาเลยเออไหลมาบ้างเนี่ยเออคิวมา วายมาเนี่ยเออเจมาอีกเนี่ยร้อยแปดสิบสองใช่ไหมฮะท่านผู้ชมนะดูดิโอ้โหเงินรางวัลเมกะสอองร้ยสิบาทนะใครมีประสบการณ์แบบนี้นะ มาคอมเมนต์ใต้ล่างวิดีโอให้ผมหน่อยนะฮะผมอยากทราบจริง ๆนะฮะว่าใครเคยเอาเงินทุนน้อยมาแล้วแตกเยอะๆเนี่ยแตกกันเท่าไหร่อ่ะผมอยากรู้นะแต่ตอนนี้ผมแตกมายับแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะกับเงินสิบห้าบาทก็ถือว่า ถือว่าเอาเรื่องเลยนะผมขออนุญาตซื้อฟีเจอร์ฟรีปินไปเลยนะฮะท่านผู้ชมนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผม ไปครับ ไปกดเริ่มไปเลย โอ้พอซื้อแล้วจะหมอนอย่างนี้สิครับ พอซื้อแล้วก็หมอนอย่างเงี้ย ผมแล้วใจหายนะฮะ ผมแล้วใจหายนะครับ โอ้โห เออ เจมา ยังมีต่อนะเป็นเหรียญคูณห้าเข้า ไปแล้วคูณเจ็ดนะโอ้ยแล้วเอช็อตนี้หนึ่งร้อยห้าบาทนะฮะ แล้วมีวายมาเชื่อมต่ออีกนะฮะ คูณไปอีกเก้า เป็นสิบเอ็ดแล้ว ตอนนี้ตัวคูณเรานะฮะท่านผู้ชมนะ เออมาสิบเอ็ด มาคูณ11ตอนเหลืออีก2อสามหุ่นนะฮะท่านผู้ชม โอ้โหเออบวกฟรีสปินมาให้ให้หน่อยนะท่านผู้ชมเคเค ไม่ใช่นะเคยเดียววายลงมาเชื่อมอีกถุงเงินมาเออ มีวายลงมาอย่างนี้ก็ร้อยเก้าสิบห้าบาท โอ้ตอนนี้ได้กำไรแล้วฮะท่านผู้ชมนะได้กำไรมาแล้วนะีคุณแล้วฮะกับการซื้อฟรีสปินนะฮะ ไปต่อครับเหลืออีกทีเดียวทีสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมนะขอแบบโอ้โหถงเงินโอเคนะฮะ ยังได้กำไรอยู่นะครับผมเพราะนั้นผมขอไปเป็นสิบบาท แล้วสิบทีบ้างนะฮะท่านผู้ชมนะโอ้หโหแย่เลยโอ้โหสิบทีไม่มาเลยสักดอกนะโอ้โหสิบทีไม่มาเลยสักดอกซื้อก็ไม่ไม่พอนะไปไปซื้อฟีเจอร์ โอ้แคปเตอร์มา 5 ตัวนะครับท่านผู้ชมโอ้ยฟีสป็นบกไปอีกเท่าไหร่ครับ โบกไปโอ้ยสิบสามคูณสองนะท่านผู้ชมไปครับคมีเชื่อมไหม เช่อนะเอาตัวคูณมาก่อนนะฮะท่านผู้ชมเอาตัวคูณมาก่อนนะครับออวายมีวายมาเชื่อมด้วยสิบสามสองรือเกล่าไม่มานะหมุนก้าวเข้าไปแล้วนะเหลืออีกแปดหมุนนะฮะท่านผู้ชมไปครับได้ได้พีนเป็นมาอีกหนึ่งนะฮะ ไม้อีกหนึ่งเท่าเท่าเท่าตัวนะฮะแต่ว่าไม่คอมโบให้เลยโอ้โหไม่มีคอมโบนะแต่มีฟีเจอร์ไม่ใช่ฟีเจอร์นะแต่มีฟีจ์เป็นบวกให้อันนะโอ้โหเฮ้ยทำไมมันเงียบเหงาเหลือเกินนะฮะผมซื้อไปเนี่ยทำไรไม่ได้เลยนะแต่ยังมาอย่างต่อเนื่องนะมาอย่างต่อเนื่องนะฮะมันไม่เข้าให้ผมบ้างอ่ะ เออมาให้ผมหน่อยท่านผู้ชมเลยติดมา หาสองติดไม่มาตะเหรียญมานะเจ๊งงอนะท่านผู้ชมนะสามหมุนเท่านั้นเทมาแลครับ มาเจหันขามาเปล่าสิบสองสองแล้วนะ โอ้โหไม่มา โอ้โหนะฮะขาดคุณนะครับ ท่านผู้ชม โอ้หัวร้อนไปลอยสักทีนะฮะท่านผู้ชมนะ เอาอีกสักทีนะครับไปครับ เออ เหลียงมา จมาซ้ำ เอาปกคูนอดนะฮะโอเค สวยครับ เออถึงกันมา มีคิวลงมาซ้งต่อจิบแถวสองมาเปล่า มาครับ เอาพวกคุณมาด้วย ผมโบไปก่อนเอาตัวคุณไปนะสิบสิบแถวแรกมา อ่ได้ทีกินบวกมาเลยนะยังไงไม่มีตัวเชื่อมี มีไว้แต่ไม่มีตัวเชื่อมนะ เจมา เออสี่สิบบาทก็เอานะตอนนี้ ผักอีกหกสิบ เราวายมาสามตัวเออยังมีตัวเชื่อมนิดหน่อยนะท่านผู้ชมวายมาอีกแล้ว เออมาโอ้สิบสองร้อยหกสิบสองบาทนะสิบโอ้โหช็อตนี้ยังไงสองร้อยสามสี่เราววายเต็มกระดานอย่างนี้ก็อีกห้าร้อยสี่บาท โอ้โหมาสักทีนะฮะท่านผู้ชมนะ มาสักทีนะครับ โอ้ยแกอีกสองชุดของหมุนท้ายติดมาช็อตนี้ยี่สิบบาท้วเคมาเชื่อมไหมไม่มีนะเจนสองไม่มานะเออแล้วยังได้บวกเข้าไปอีกนะฮะสีสเปนยังไงโหยเงียบปิดโอเคแล้วนะทุกผู้ชมนะ ผมว่าผมพอได้แับก็ใครอยากให้ผมทำเกมอะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้ล่างวิดีโอนะฮะท่านผู้ชมนะสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วย แล้วก็ก่อนจากกันไปก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะฮะท่านผู้ชมนะ วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะเกมสล็อตเนี่ยเล่นได้เราต้องรีบถอนนะท่านผู้ชมอย่าไปจมอยู่กับเขานะ วันนี้ผมเงินทุนมาน้อยไปแหละ ได้มา1พันกว่าก็พอแล้วดีกว่าครับ ไปแล้วนะครับ สวัสดีครับ